สำหรับประโยค您好欢迎来到我们的博物馆แปลว่า สวัสดีค่ะ พิพิธภัณฑ์ของเรายินดีต้อนรับคำว่า您好แปลว่าสวัสดี คำว่า欢迎แปลว่าขอต้อนรับหรือยินดีต้อนรับ คำว่า来到แปลว่ามาถึง คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า的เป็นคำไวยากรณ์แปลว่าของ คำว่า博物馆แปลว่าพิพิธภัณฑ์สำหรับประโยค你好门票费用是多少แปลว่าสวัสดีครับ ค่าเข้าชมเท่าไหร่ครับคำว่า你好แปลว่าสวัสดีคำว่า门票费用แปลว่าราคาค่าผ่านประตูเกิดจากคำสามคำคือคำว่าเหมือนแปลว่าประตูคำว่าเท้า แปลว่าตัว๋วและคำว่ายงแปลว่าค่าใช้จ่ายคำว่าีแปลว่าคือ คำว่าเฉาแปลว่าเท่าไหร่ มาจากคำว่าสองคำคือคำว่าวแปลว่ามาก และคำว่าเาแปลว่าน้อย